นี่ครับน้องน้องมุกให้อาหารปลาครับปลาเยอะมากครับพี่นุองครับูปลาหลายแห้งนะครับตอนนี้นะครับโซดลาหลายเทดเอานี่มุกของเราบอสมันตัวใหญ่ๆนะครับเนี่ยมึงแนวคนละอู้อ ากนะครับแต่ก่อนยังม่รลายปนนี้นะบุเนาะส่วนในส่วนได้ยายที่เกก็แบบนี้คือเจ้าียงเลี้ยคนก็มาเที่ยวนะครับทุกคนก็มาเที่ยวเยอะนะครับหลั่งไหลกันมาเรื่อยๆเนาะแบบเนาะ ฮะจัดไปจัดไปบอกให้เป็นแผ่นเลยครับ หลายครับเนาะอ้าวก็บอหายเลยพี่โมแกะให้นาหน่อยสิ แกะให้นาหน่อยจักเจียวกล่องจักเจียวนี่บัวเกลือเดือดแล้วจังเห็น อื่อยากไปไว้กับตกคนี้มามามามามามามามามามามามามาโอ้ หลายค่ะกับหนนหลายแน่นอนอ่ะอ เป็นพันนะครับเป็นพันพันเลยนะครับเนี่ยเยอะมากนะครับ เป็นพันพันตัวนะครับ ปลาสวายทั้งนั้นนะครับมาแล้วเสียงเพลงมาแล้วแบบเยอะนะครับแบบเยอะมากนะ ฮะหยับได้แล้วหมมา มา มา มา มา เกิดอะไรขึ้นจับ มีเงินเยอะๆเดียวมาแบบจะสอบเลยเนาะพี่จ่าปลาเยอะมากครับมีแต่ตัวใหญ่ๆครับเนี่ยดูดูดูฝั่งด้านนี้ก็มีนะครับเนี่ย หารผมว่าไม่เพียงพอหรอก แค่นี้นะวันนี้พามาทำบุญแล้วก็มาให้อาหารปลานะครับวันนี้เนาะงั้นก็เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวจะถ่ายคลิป ดีๆ ให้ท่านผู้ชม ได้ชมอีกต่อไปเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ ติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับ